เช้าเช้าเอามามาวิ่งเล่น เหมือนจะเข้ากันดีสำรวจพื้นที่ก่อน เฮ้ย ไปอันนี้เร็วอืม จะปุยได้น้องใหม่แล้วก็เป็นยัานยานอายอยู่นี่คุณแผนมาสำรวจพื้นที่ก่อน มา ไปเลย ดมด่างอย่างเดียวเลยปุยอ่ะจู嗯，那可以。 อุ้ยไปล้างแผลก่อน ไปคุณอะคุณอะไปแล้วเรียนน้ำกุลเลยนี่นนี่หูกว้างมันไม่เลยมันบวกขางเลยเนี่ยนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลง นมอบลงอืมหมอบลงหมูนั่นนอนเลยถือกัดเลยเป็นบ่บเท่าแล้วก็เปื่อยเป็นเป็นสร้างกระสังคุณแบน